ฟันเหมือนราชสีมักจะได้เป็นหัวหน้าเจ้าคนในโคน ฟันเหมือนนาคาราจะมีลูกที่มีวัสนาสูงเอาทุกคน ตอนนี้นะคะ อิงกำลังอ่านความเชื่อเรื่องโง่เฮงกันเพลินๆเลยค่ะ และทุกคนรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้นอกจากโง่เฮงหน้าผากโง่เฮงจมูกแล้วนะคะ เขามีการปรับโง่เฮงนี่ ฟันกันด้วย แต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอตาตาหมอฟันคนสวยกันดีกว่าค่ะ คนสวย แล้วนะคะดูสิรอยยิ้มสวยขนาดนี้ คุณหมอคะมีการปรับโง่เฮงฟันจริง ๆ ใช่ไหมคะตอนนี้ จริงๆ มันเป็นเรื่องของศาสตร์ความเชื่อเฉพาะบุคคลเนาะในทางของทันตแพทย์อาจจะไม่ได้เป็นในเชิงนั้นนะคะ แต่ว่าแน่นอนว่าการทำฟันการที่เราปิดช่องว่างฟัน มีฟันที่เรียงสวยเป็นระเบียบเนี่ยแน่นอนค่ะมันเสริมบุคลิกเสริมความมั่นใจของเราถ้ามันมีความมั่นใจตรงเนี้ยเรากล้าพูดกล้ายิ้มหมอก็เชื่อว่ามันสร้างบุคลิกที่ดี สร้างความมั่น ใจก็คือจะเรียกว่าโง่เฮงหรือไม่โง่เฮงเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมากกว่า การปรับรอยยิ้มนี่มันสามารถทำด้วยวิธีไหนคะ คุณหมอหนึ่งในวิธีที่หมอแนะนำนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเคลือบผิวหน้าฟันหรือว่าการทำเซรามิกวีเนียซึ่งการทำวีเนียเนี่ยทำให้ฟันเราขาวขึ้นอย่างที่เราอันนี้เคยได้ยินในฟันขาว ฟันเรียงชิดนะคะ แก้ไขฟันที่ห่าง ฟันซี่เล็กให้มีขนาดที่ดีขึ้น ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับรูปหน้าชายรวมถึงปรับรอยยิ้มให้มีรอยยิ้มพิมพ์ใจยิ้มที่สวยงาม เราสามารถที่จะทำให้ฟันของเราสวยแบบธรรมชาติ natural โดยที่คนอื่นอาจจะมองไม่สังเกต เอ๊ะสวยขึ้นจากอะไร เอ๊ะจากหน้า ไปทำอะไรกับหน้ามาหรือเปล่าใช่แต่จริงๆที่ทำฟันจริง ซึ่งคนไข้หลาย ๆ คนของหมอเป็นอย่างนี้คือ ทำฟัน หมอทำฟันให้เสร็จปุ๊บ ออกมา อ้าว ทุกคนทักว่าไปทำอะไรกับหน้ามา หน้าเด็กลงก็จริงจริงเออ มันก็มีผลนะ แล้วถ้าอิงเนี่ยค่ะ อยากจะดูเด็กลงแบบคนไข้ของคุณหมอบ้างนี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างอิงก็สวยอิงก็สวยอยู่แล้วนะ ขอบคุณค่ะแต่ว่าอย่างของอิงเนี่ยแค่แบบมีฟันที่ขาวขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย แน่นอนค่ะ ปรับฟันให้โค้งให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงหมอว่าสวยเลย โอ้โห เนี่ยคุณหมอมองแป๊บเดียวนะคะ ก็รู้แล้วว่าอิงเนี่ยควรจะต้องทำอะไร อย่างนี้คนไข้เขาสามารถ ารถมาปรึกษาแล้วแบบเห็นภาพได้ก่อนไหมคะว่าเอ๊ะหลังทำฉันจะดูดีขึ้นแบบไหน จริง ๆ แล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะคะ ที่เราเจอกันกับคนไข้ครั้งแรกเนี่ยหลักๆก็เป็นการคุยกันแล้วหมอก็ออกไปออกแบบรอยยิ้มให้กับคนไข้นะคะหรือเราเรียกว่า smile design นั่นเองนะคะคนไข้อยากได้แบบไหนแบบไหนแล้วเรามาปรับจูนกัน แล้วหลังจากนั้นก็เอามาจำลองให้คนไข้ดูว่าอีเราชอบตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอี คลิกละตรงกันปุ๊บก็เราก็เออโอเค เริ่มที่จะปรับรอยยิ้มให้คนไข้ คนไข้ทุกคนจะได้เห็นภาพอเตอร์ของตัวเองก่อนที่จะเริ่มทำจริงๆ ณหมอบอกว่ามันคือการทำวีเนียมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง จริงๆ เนี่ยก็ต้องดูความคาดหวังของคนไข้ก่อนว่า ถ้าแบบบียอนเกินมากเกินไปเนี่ยบางครั้งก็วีเนียอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะ ถ้าฟันที่ห่างเล็กน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปิดแล้วก็ ให้ฟันเรียงชิดได้เรียงตรงได้มุมนะคะ ฟันขาวแน่นอนแล้วก็ได้ทรงฟันที่เหมาะสมนะคะกับรูปร่างใบหน้าของคนไข้วีเนียก็ที่จะสามารถออกแบบได้นะคะรวมถึงฟันที่บิดซ้อนเกยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆ ไม่ได้แบบบิดจนมากเกินไปบางครั้งวีเนียก็สามารถที่จะปรับได้บางทีการปรับเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะทำให้เออฟันเราดูเด็กลงทำให้ตัวใบหน้าเราดูเด็กลงซึ่งเพียงแค่ปรับเล็ก ๆ ก็อาจจะเป็นไปได้บางที มาฟันแบบซี่ใหญ่ละสาปรับให้ฟันดูมนขึ้นคนไข้ก็ดูอ่อนวัยขึ้น ก็มีเหมือนกันนะ มันมีรายละเอียดอะไรแบบหลายๆ อย่างอะค่ะในแต่ละคน ในคนไข้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน เรียกว่าถ้าได้มาลองทำแบบสมายดีไซน์แล้ว ทุกคนดูดีขึ้นทุกคนไหมคะ ใช้คำว่าส่วนส่วนใหญ่ละกันถ้าเราไม่แบบว่าอุ๊ยบางทีคนไข้มาแบบ คาดหวังคาดหวังเยอะเกินไป ใช่เกินจากเรียลลิสติกของแบบ ใบหน้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีก็อาจจะต้องใช้โจทย์อื่นมาช่วยบางทีอาจจะต้องเรื่องของสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อยากให้เหมือนมาคุยกันก่อน ค่ะทุกคนคะ ถ้าใครนะคะ อยากมีรอยยิ้มที่ทำให้ใบหน้าเนี่ยดูเด็กลงหรือว่าเสริมบุคลิกให้แบบว่ามั่นใจมากขึ้นหรือรอยยิ้มสดใสแบบคุณหมอนี่สดใสมากนะคะ ก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอตาต้าได้ที่นี่เลยค่ะ ที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะ